พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ด้านหนองทองริมมกรนี่ก็คือ จะไม่มีบ่อสามบ่อนี่จะไม่มีก็เป็นเป็นพื้นที่เดียวกันทั้งหมดเลย เวลาที่น้ำไหลมาจากในหมู่บ้านตัวนี้ก็จะเป็นการรับพวกตะกอนดิน ก็จะทำให้ตื้นเขินก็จะมีลึกอยู่ฝั่งด้านพื้นที่ตรงนี้ประมาณ57ไร่ จากที่เราได้บริหารจัดกการน้ำเราก็จะมามองเห็นว่า เราควรจะมีบ่อดักตะกอน เราควรจะมีบ่อดักตะกอนแล้วก็ทำเป็นเป็นบ่อดักตะกอนสามรุ่นสามรุ่นอย่างก็คือแล้วก็มีอีกดักตะกอนหนึ่งก็คือเป็นการดักตะกอนดินก็อยู่ด้านด้านนาเลยก็คือตัวนั่นจะเป็นรับนักนักกว่าบ่อนี้เดิมที่เราตั้งว่าจะเอาบ่อนี้มาเป็นบ่อดักตะกอนเลยแต่ว่าพอเราไปคิดแล้วปุ๊บ การบริหารจัดการค่อนข้างที่จะยาก ถ้าเกิดว่าเราให้ตะกอนทรายตะกอนไหนคือมาตกอยู่ลงอยู่บ่อนี้เลยปุ๊บ การแก้ไขปัญหาก็ก็จะยาก ยากตรงที่ว่า เราต้องใช้งบประมาณเยอะเพิ่มขึ้นอีก แล้วก็ทำให้เราในการที่จะเสียเวลาในการที่จะแก้ไขปลาผปงเราก็เลยใช้บอด้านนานะเป็นการดักตะกอนทรายตะกอนเศษขยะต่างๆ แล้วก็ตัวนี้เป็นการดักตะกอนพวกเวลาน้า คุณมัวปุ๊บก็จากบ่อนี้ก็จะส่งมายังบ่อลูกที่สองลูกที่สองก็จะส่งลงไปยังบ่อใหญ่ด้านล่าง ด้านนู้นก็เหมือนกันบ้านนู้นก็มีบ่อดักตะกอนอยู่ด้านบนพอด้านบนปุ๊บก็จะลงมากักไว้ที่บ่อ บ่อลูกที่สามลูกที่สามก็จะส่งมายังลูกที่สองที่สองก็จะส่งไปยังข้างล่างบ่อใหญ่ข้างล่างก็จะเป็นน้ำที่มันเริ่มที่จะใส คือสามบ่อนี่จะเป็นบ่อพักน้ำแล้วก็บ่อด้านล่างก็จะเป็นน้ำใสเพื่อที่จะยกระดับน้ำให้มันขึ้นอยู่เขาจนจนถ้าย้อนไปเมื่อสักสามสิบกว่า ปีสามสามสี่สิบปีเนี่ยน้อยเป็นเด็กน้อยนี่คือบ่อลูกนี่จะเดินตัดได้เลยจาน้องต้นริมนี่เดินตัดมาจากโรงเรียนเลิกโรงเรียนมาปุ๊บก็จะเดินข้ามไปบ้าน ก็คือจะไม่มีน้ำเลยแล้วก็เราก็จะคุดเป็นเขาเรียกบ่อมะข่าเนาะเขาก็จะคุด ลงไปลึกประมาณเจ็ดแปดเมตรแล้วก็มีน้ำไหลออกมาติดๆก็จะมีปัญหามาก จากที่เราได้มาทำการบริหารจัดการน้ำในทีมของคณะทำงานในชุมชนของเรา จากพื้นที่57ไร่ตรงนี้เป็นน้ำต้นทุนเพื่อที่จะไว้ทำผลิตน้ำประปาในชุมชนของเรา แล้วก็น้ำเพื่อทำการเกษตร เวลาที่ฝนตกลงมาเราก็จะมี ร่างระบายน้ำอยู่สองด้านขวามือก็ซ้ายมือด้านีหนึ่งก็จะส่งลงไปยังคลองแปดสิบมรรษาคือปล่อยเป็นระบบน้ำเทือทุ่งแล้วก็ไปไปลงไปยังคลองแปดสิบมรรษาแปดสิบมรรษาก็จะส่งต่อไปยังแหล่งนาขยายขยายผลไปยังแหล่งนาน้ำต้นทุนตัวนี้มีมีประโยชน์มากสำหรับชุมชนของเรา ก็คืออพวกทำการเกษตรพวกน้ำบาดาลพวกนี้เราก็จะเอาน้ำตัวนี้เป็นน้ำต้นทุน ที่ไหลลงมาเนาะเราก็มาพักจากบ่อรักตะกอนแล้วก็สามารถที่จะส่งต่อนะฮะถ้าเราเปรียบเทียบดูก็คือสีน้ำสองสีนี่จะจะคิดกันก็คืออันนี้เริ่มจะเป็นน้ำใสขึ้นมาแล้วน้ำตัวนี้ก็คือเราสามารถที่จะเอาไปใช้ในน้ำทำการเกษตรได้ก็คือส่วนหนึ่งเอาไปลงไปทำนาเราจะมีที่ระบายน้ำอยู่สองฝั่งฝั่ง ก็นาฝั่งนี้ก็จะระบายมีท่อฝังท่อไว้ แล้วก็ตรงต้นสายนูนก็จะลำเลียงผ่านชุมชนไปก็จะเอาไปยังน้ำเจ้าทุ่งแล้วก็อไปยังคลองไปที่ต้นตาแล้วก็ส่วนหนึ่งช่วงนาแล้งนี่ก็คือเราจะเก็บน้ำตอนนี้นี่คือเขาไปทำการเกษตรในชุมชน ปีนี้นะน้อยมีโครงการที่จะให้ชุมชนนี่คือหันกลับมาทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในในหมู่บ้านก็คือปลูกพวก พืชผักสวนครัวในในชุมชนของเราแล้วก็พวกผลไม้อะไรต่าง ๆ เพื่อที่จะให้เขามีรายได้เสริมมากขึ้น จากที่เรา มีน้ำมีต้นไม้ มีปลา มีบัว บัวนี่ก็มีประโยชน์หลายอย่างก็คือชาวบ้านสามารถที่จะมาเย็บดอกไปทำบุญที่วัด เวลาเช่น วันพระชาวบ้านก็จะมาเย็บดอกบัวนี่ไปวางขายตามร้านค้าหรือเอาไปทำบุญเวลาเทศมหาชาติแล้วก็ พวกฟักฟักนี่เขาก็จะมีรายได้เสริมเขาก็จะเจ็บฟักแล้วก็เอาเม็ดเมลิดไปขายในชุมชนวันวันหนึ่งก็สร้างรายได้ให้กับหลายครอบครัวที่ที่ลงมาใช้ประโยชน์ในในส่วนงนี้ปลาก็จะเยอะมาก ตอนนี้เราปล่อยปลาไปหลายแสนตัวอยู่ในในบ่อของเราในในเพจบริการรอบๆขอบฟ้าของเรานี่เราจะวางแผนในการที่จะปลูก พืชก็คือซอยนี่มีผลผู้คนละกันหมายถึงว่าทางนี้มีผลผู้คนละกันทางในชุมชนของเราเนี่ยเราพยายามที่จะลงพวกผลไม้หรือว่าพวกพักเป็นโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอภของพระเทพท่านจะเราจะทำโครงการที่จะให้อยู่ในชุมชนของเราแล้วก็ใช้น้ำจากคนในการที่จะไปรดต้นไม้ เวลาเวลาที่ฝนตกลงมาปุ๊บพื้นที่ตรงนี้ประมาณ400กว่าไร่เนาะมันก็จะลำเลียงน้ำจากถนนน้ำเดินลงมา พอลงมาปุ๊บมันก็จะลงมากักเก็บที่ซักแกมลิงสองลูกจากซักแกมลิงก็จะส่งลงมายังพื้นที่การเกษตรพอส่งลงมาพื้นที่การเกษตรก็จะส่งลงมาคลองไปซิมสา ก็คือถ้าลูกที่หนึ่งที่สองเต็มแล้วก็ค่อยปล่อยมาเรื่อยอ๋อเพราะหมายถึงว่าน้ำเนี่ยมันหลากลงจากฝั่งเนี้ยไปตรงนี้ใช่ไหมผมก็จะถูกไหมแล้วก็คือพอเราสร้างคลองปุ๊บมันก็จะดักปริมาณน้ำก็ทำให้ชาวบ้านหรือเกษตรกรตามลุ่มเนี้ยก็จะมีน้ำที่เอาไปใช้ในการเพาะปลูกเอ่ยใช่ไหมๆใช้ดื่มใช้ใช้ใช้กินใช่อย่างนี้ใช่ไหมก็คือสร้างเป็นคลองหนึ่งคลองสองเนี่ยเหรอครับใช่ใช่ น้อยครับ แล้วตรงนี้มันคือที่ไหนอะครับพี่อ่าตรงนี้คือคลองแปดสิบพรรษาครับนะคลองแปดสิบรรษาคือตรงนี้ คือตรงนี้มันที่มันเนินสูง เราก็ไม่สามารถที่จะบริหารจัดการได้ แล้วก็เปลี่ยนแผนใหม่ก็คือมากักเก็บน้ำหลากอากักเก็บน้ำหลากแล้วตรงไหนเราที่กักเก็บน้ำหลากตรงนี้จะกักเก็บน้ำหลากตรงนี้ใช่ไหมครับผมก็จะเห็นความแตกต่างก็คือน้ำจะเยอะ แล้วพี่เอเห็นท่อส่งน้ำมันส่ง ออกมาจากฝั่งตรงข้ามนี้่ฝั่งตรงข้ามนี้มันคืออะไรฝั่งตรงข้ามนี่จะเป็นทุ่งนา พอทุ่งนาปุ๊บเวลาที่น้ำมันไหลเข่าทุ่งนานี่ก็คือมันจะมาทั้งตะกอนดินด้วยเนาะเราก็จะมาขุดบ่อดักตะกอนไว้ในส่วนตรงนี้ ก็คือท่อนี้ก็จะรับน้ำใช่ไหมครับ ตัวท่อนี้ก็จะรับน้ำจากน้ำหลากลงมาจากน้ำหลากลงมาก็จะมีดักตะกอนก่อนแล้วพอดักน้ำแล้วน้ำหลากก็จะไหลเข้าผ่านท่อนี้ก็จะไหลเข้ามาออกไปสู่คลองทำไมเราถึงต้องทำบ่อดักตะกอนเพราะว่าหนึ่งเราจะป้องกันไม่ให้คลองของเรานี่ตื้นเขินเร็วตะกอนลงมาก็จะลงมาอยู่ที่นี่เวลาเราโลกเราก็จะมาโลกบ่อดักตะกอนแล้วก็ประหยัดงบประมาณในการค่าใช้จ่าย